สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมการสอบ m o s Certificate นะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้กับผู้เรียนนะคะ ได้รู้ถึงโปรแกรมการสอบ ของใบประกาศนียบัตรหรือว่า m o s Certificate นะคะ คือจะมีการสอบตั้งแต่เวอร์ชัน2007 นะคะไปจนถึงเวอร์ชัน2013 นะคะ แล้วก็จะมีพัฒนาเวอร์ชันไปอีกเรื่อยๆนะคะ ต่อไปนะคะการสอบนะคะก็จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ก็คือระดับที่ผู้เรียนจะต้องสอบก็คือเป็นระดับที่เขาเรียกว่าขอส่วนระดับที่ยากขึ้นไปหรือว่าคนที่ต้องการเข้าทำงาน แล้วก็มีการสอบแข่งขัน เยอะขึ้นก็จะเป็นระดับ Expert 1นะคะ ส่วนความยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับด้วยนะคะ แล้วก็จะมี Expert 2 นะคะ ที่จะเป็นระดับที่ยากขึ้นไปค่ะ ส่วนระบบเครื่องนะคะที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมในการสอบนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบการสอบเป็นคอนโซล8นะคะ องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะ ก็จะเป็นก็จะมีความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง CPU สปีดนะคะ ความต้องการของคุณสมบัติก็คือตั้งแต่ 1 g h z ขึ้นไปนะคะ หน่วยความจำหลัก RAM สปีดนะคะก็ตั้งแต่ 1 g ขึ้นไปนะคะ พื้นที่ว่างในหน่วยความจำหรือว่าฮาร์ดดิสก์นะคะ free space ก็จะต้องเป็น 10 g ขึ้นไปนะคะ อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะคอนเนคเตอร์ก็จะเป็นพวก DVD ไรท์และก็ที่สำคัญนะคะจะต้องเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะ